หลังจากเรารู้ในเรื่องของการเลือกงานลักษณะงานได้แล้ว ทีนี้เราก็มาเข้าสู่หัวข้อของการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานเด่นย้ำนะ เราจะต้องทำหน้าที่เป็นเสมือนพนักงานขายสินค้าชั้นยอดให้เขารับเราให้ได้ เมื่อเราเลือกงานลักษณะงานได้ รู้จักจุดเด่นจุดด้อย ของตนเองหาจุดขายเจอแล้ว มาเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานสิในการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งานนี้นะครับ สิ่งสำคัญเริ่มต้นก็คือการเตรียมข้อมูลแนะนำตนเองนะครับสำหรับในหัวข้อในการเตรียมข้อมูลแนะนำตนเองนี้ หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นการเขียนจดประวัติย่อของตนเอง หรือเรซูเม่ในส่วนนี้ ก็จะมีหัวข้อบรรยายแยกเป็นการเฉพาะนะครับสำหรับในหัวข้อในเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อการสัมภาษณ์งานนะครับ เริ่มแรกครับเตรียมตนเองสิเราพร้อมไหมวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์งานแล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม เราเตรียมอะไรบ้างล่ะครับ เริ่มแรกครับ ถ้าเราพูดถึงบุคลิกภาพ ทุกคนยอมรับแน่ การตัดสินบุคคลนะครับ เรามักจะตัดสินคน จากสิ่งที่เรามองเห็น ใช่ไหมครับคงไม่มีใครปฏิเสธว่า ผมไม่ได้เลิกคบคนด้วยการมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอก เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเรายังตัดสินในด่านแรก ด้วยรูปลักษณ์ที่มองเห็น เราจึงต้องสมควรที่จะต้องปรุงแต่งบุคลิกของเราให้สอดคล้องทำอย่างไรให้ ถูกตาต้องใจผู้สัมภาษณ์งานใช่ไหมครับ ดังนั้นผมขออนุญาตที่จะเปรียบบุคลิกภาพของคนเราเนี่ยคล้าย ๆ กับเหรียญครับเหรียญนี่มันมี 2 ด้านนะฮะสด้านนะบุคลิกภาพก็เปรียบเสมือนกับเหรียญครับสด้านเหมือนกันนะครับ บุคลิกภาพเนี่ยมีอยู่สองลักษณะนะครับ บุคลิกภาพอันแรกเราเรียกว่าบุคลิกภาพที่แท้จริง ซึ่งบุคลิกภาพที่แท้จริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งยาก เป็นสิ่งที่ติดตนมานะครับ มันสะท้อนถึงพฤติกรรมตัวตนที่แท้จริงของตนเองนะครับ บุคลิกภาพที่แท้จริงอันนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะถูกนำมาใช้โดยไม่รู้สึกตัว เพราะเป็นบุคลิกแท้จริงของตนเอง ดูตัวอย่างเช่น ผมเอง จริง ๆ ผมเองเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะครับและดุ แต่แน่นอนครับ เมื่อผมมาทำหน้าที่เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์ผู้สอน ผมคงจะสอนพวกคุณแบบดุๆไม่ได้ ต้องเปลี่ยนใหม่ ให้สะท้อนถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับบริบทตัวนั้น นั่นหมายความว่า ผมก็ต้องไม่ใช้บุคลิกแท้จริงตัวนี้ออกมา แต่ผมใช้อะไรครับผมใช้บุคลิกภาพอันที่2ครับที่เราเรียกว่าบุคลิกภาพจำลองหรือจำแรงบุคลิกภาพอันนี้เป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากการเรียนแบบ จึงสามารถปรุงแต่งได้ด้วยการแสดงออก เห็นไหมครับ ผมบุคลิกแท้จริงดุใจร้อนตอนนี้ใจเย็นครับหน้าตายิ้มแย้มนะฮะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นไม่เครียด บุคลิกภาพจำลองจำแรงนี้ฮะจะมีอยู่ 2 ประเภทย่อย ก็คือเป็นบุคลิกภาพที่เป็นลักษณะของพฤติกรรมชั่วคราวขณะนี้ ผมทำหน้าที่เป็นผู้สอนหนึ่งรูปแบบครับ เมื่อผมสอนเสร็จ ผมกลับบ้าน ผมก็เป็นอีกแบบหนึ่ง เป็นพ่อ เป็นหัวหน้าครอบครัว ผมกลับไปที่ทำงาน ผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งกับเพื่อนร่วมงาน บุคลิกภาพจำลองอีกลักษณะหนึ่งคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ โอ้อันนี้เห็นได้ชัดครับ ผมยกตัวอย่างไงครับ แฟชั่นการแต่งกายเห็นไหมครับ บางยุคบางสมัยจะต้องกระโปรงสั้น บอกเทรนด์ของญี่ปุ่นบ้าง เทรนด์เกาหลีบ้าง นั่นคือการเรียนแบบ นั่นหมายความว่าบุคลิกภาพจำลองในส่วนนี้มันเป็นเพียงแค่บุคลิกชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น ตัวอย่างถัดมาที่อยากจะถามพวกเรานะครับ ถ้าตอบได้ลองดูนะ ขณะนี้เรานั่งเรียน แต่งตัวชุดนักศึกษาสวยงามมานั่งเรียน ถ้าเลือกเรียนเสร็จหลังเลิกเรียนแล้ว จะไปเดินช้อปปิ้งจะไปดูคอนเสิร์ตผู้เรียนจะไปชุดนักศึกษาหรือไม่ล่ะ ผู้เรียนจะเปลี่ยนบุคลิกไหม นั่นคือคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นอะไรล่ะครับที่มีปัจจัยต่อเรื่องของบุคลิกภาพ แน่นอนครับอันแรกสุด กาละเทศะใช่ไหมครับเวลาและสถานที่ครับขณะนี้เวลาเรียนแต่งตัวเรียบร้อย ขณะนี้เวลาเที่ยวต้องอิสระแบบหนึ่งนะฮะสถานที่หน่วยงานเราต้องแต่งกายให้เหมาะสม ให้ความเคารพเขา แน่นอนครับเวลาเราไปสัมภาษณ์งานสมัครงานแต่ที่ เราคงไม่ไปแบบชุดสบายๆชุดอยู่บ้าน แต่ต้องเป็นแบบชุดพิธีการชุดทางการถูกไหมครับ บทบาททางสังคมและหน้าที่เป็นตัวกำหนดบุคลิกไหมอันนี้ชัดเจนเหมือนที่ผมกล่าวไปแล้วครับ ขณะนี้เป็นอาจารย์เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นพ่อบทบาทเปลี่ยนไปแน่นะครับวัยวุฒิคุณวุฒิครับ สิ่งสำคัญครับนะวัยวุฒิคุณวุฒิถามว่าสองสิ่งนี้มันปรุงแต่งได้ไหมวัยวุฒิปรุงแต่งได้ไหมครับ บางคนอาจจะบอกได้ก็นี่ไงพรมสีผมใช่ไหมทำบุคลิก ทำเบบี้เฟสไปร้อยไหมขัดผิวสุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยเลยหรอกครับวัยมันปรุงแต่งไม่ได้ แต่มันถูกฉาบฉวยด้วยการแสดงออกนะครับคุณอาวุธละปรุงแต่งได้หรือไม่ คุณอาวุธสะท้อนถึงสิ่ง ความรู้ที่คุณมี มันปรุงแต่งไม่ได้เช่นเดียวกัน แต่เราทำให้มีความน่าเชื่อถือได้ ถูกไหมครับ ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบัณฑิตจบใหม่ กับคนที่จบแล้วมีทำงานประสบการณ์มาแล้วเนี่ยคุณอาวุธต่างกันแน่นอน ประสบการณ์ทำงานก็ต่างกัน จะทำอย่างไรเขาก็ใจสามารถ ให้โอกาสเราในการเข้าไปประกอบอาชีพหรือทำงานได้ใช่ไหมฮะคุณวุฒิเราปรุงแต่งได้อย่างไรข้าง ความมั่นใจในการตอบคำถาม ความสามารถในการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนี่แหละครับ สิ่งที่เราปรุงแต่งได้ ปัจจัยถัดมาสิ่งแวดล้อมครับ สิ่งแวดล้อมถือได้ว่ามีผลอย่างมากต่อบุคลิกภาพนะครับ สิ่งแวดล้อมห้องเรียนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเหล่านี้ ต่างๆนี้มีผลนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ปัจจัยนี้มันมีผลต่อเรื่องบุคลิกภาพลองนึกถึงนะครับ ในขณะที่เราเข้าไปรับการสัมภาษณ์งาน บรรยากาศของการสัมภาษณ์งาน เราต้องเลือกถึงนึกถึงการรัฐเทศะถูกไหมบทบาทขนาดคืออะไร สิ่งที่ต้องนำเสนอภาระให้สิ่งแวดล้อมนี่แหละครับ มีผลต่อบุคลิกภาพ หากเราไปใช้บุคลิกที่แท้จริงตนเอง ในการสัมภาษณ์งาน ปกติผมเป็นคนพูดภาษาไม่มีหางเสียง ไปพูดกับผู้สัมภาษณ์งาน ไม่ลงหางเสียงเลย ต่างๆ เหล่านี้ก็ไม่ดีเลยใช่ไหมครับฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ บุคลิกที่ดีเนี่ย มันจะทำให้สวมไปสู่สิ่งที่เรียกว่า ความประทับใจแรกเริ่ม first impression นะทุกคนคงเข้าใจว่า first impression คงไม่มีใครอยากได้ bad impression แน่นะครับ first impression เมื่อเรามองบุคคลภายนอก แล้วโอเค คนนี้หน้าตาดูดีแต่งเนื้อแต่งตัวดูดี ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับ สนใจใช่ไหมสนใจที่อยากจะไปพบหาสมาคมด้วย มีความสนใจที่อยากไปพูดคุย ค้นหาความจริงทำความสนิทสนม รู้จักมักจีกัน มีความสนใจในตัวเขา นำไปสู่สุดท้ายคือการยอมรับนะครับเปรียบเทียบง่ายๆครับ เมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนใหม่ๆ มีเพื่อนต่างสถาบันต่างภูมิภาค นั่นแหละครับ เกณฑ์ในการคัดเลือกเพื่อนเราเลือกอย่างไรบ้างคงไม่มีใครบอกใครก็ได้มาเป็นเพื่อนผม ผมเองอาจจะต้องมองว่าเออคนนี้ท่าทางดูดีหน้าตาพูดคุยกันรู้เรื่อง เลยทำการคบหากันเป็นเพื่อนต่างๆเลยเป็นต้น เพราะฉะนั้น first impression เป็นเรื่องสนใจ เมื่อ first impression เป็นเรื่องสนใจ ทำอย่างไรให้เขาสนใจเราล่ะ เขานี่นี่คือใคร ผู้สัมภาษณ์ครับ เรากำลังจะเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์กรรมาการสัมภาษณ์เราเขาจะสนใจได้อย่างไรบ้าง แน่นอนครับ ถ้าบอกว่า ไก่งามเพราะขน คนก็ต้องงามเพราะแต่ง ทำอย่างไรให้เขาเห็นปุ๊บสนใจเลยครับคำว่าสนใจในที่หมายว่า สนใจเพื่อจะเกิดการยอมรับพูดคุยนะครับ โอ้อาจารย์ครับ ผมเป็นคนมั่นครับนะฮะ เสื้อเขียวกระโปรงเหลืองรองเท้าแดง คุณเดินเป็นแบบสัญญาณไฟจราจร ความมั่นอกมั่นใจกรรมการเขาอาจจะสนใจคุณจริงครับ แต่อาจจะสนใจที่อยากจะหลีกห่างไม่อยากพูดคุยนะครับ เพราะฉะนั้นเริ่มแรกครับ สำรวจตัวเองสิเสื้อผ้าหน้าผมโอเค แล้วหรือยัง แต่งกายเป็นไหมการแต่งกายยกตัวอย่างง่ายๆเร็วๆด้วยกันนะครับ ถ้าเราสมัครงานเพื่อทำสากิจศึกษา การแต่งกายที่เหมาะสมที่สุดก็คือชุดนักศึกษา แต่ละสถาบันมีชุดพิธีการชุดนักศึกษาอย่างไร ใช้ชุดนั้นเหมาะสมที่สุด แต่จำไว้ว่า เมื่อไรก็ตามที่เราสำเร็จการศึกษาไปแล้ว เมื่อจบการศึกษาถ้าไปสัมภาษณ์งานเพื่อทำงานจริงกรุณาอย่าใส่ชุดนักศึกษาเลย ถ้าคุณใส่ชุดนักศึกษาแสดงว่าคุณยังไม่โตเป็นผู้ใหญ่นะฮะไม่มีการใส่เด็ดขาด ไม่ว่าจะคิมขัด สถาบันเน็กไทสถาบันกระดุมห้ามเลยครับนะครับ เพราะนั้นแต่งกายให้เหมาะสมนะฮะคุณผู้หญิงอาจจะลำบากนิดนึงในเรื่องของอุปกรณ์แต่งกายเรื่องทรงผม อุปกรณ์ประกอบกายต่างหูต่างเหล่านี้ก็เลือกใช้ให้เหมาะกับทรงผมด้วยนะครับ อุตส่าห์อุตส่าห์ใส่ต่างหู แต่คุณปล่อยผมปิด มันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมอ่าต่างๆนี้ลองดูดีนะครับ ประเด็นถัดมาครับที่อยากจะบอกว่าเมื่อรูปร่างบุคลิกเราดูดีแล้วเนี่ยบอกได้เลยครับ บุคลิกดีมีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับนะอย่างน้อยโอเคเดินก็มาดูดีนะแต่งเนื้อแต่งตัวดูดี เรียบร้อยสะอาดสะอ้านเออกรรมการอยากจะพูดคุยได้แล้วอย่างนี้แสดงว่าเราทำให้เขาสนใจเราที่อยากจะพูดคุยได้แล้วนะครับนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คุณจะทำการปรุงแต่งตนเองในเรื่องของบุคลิกภาพอย่างไรแล้ว ขออย่างเดียวครับ ทำแล้วต้องมั่นใจ ต้องมั่นใจในตนเองนะครับ อย่าไปฝืนพฤติกรรมตนเองที่แท้จริงนะครับ ว่าทำแล้วตัวเองไม่ค่อยมั่นใจ แต่งตัวแล้วไม่ค่อยมั่นใจเรื่องต่างเหล่านี้ไม่ได้นะครับ เราต้องทำแล้วต้องมั่นใจนะครับ